วันนี้มาเจอกันกับเกรมตลาดน้ำดำเนินไม่สะดวกเท่าไหร่นะจ๊ะ วันนี้พาทุนมาที่ห้างสองนะทุกคน ขอจัดเป็นแบบกรุบกริบไปก่อนนะจ๊ะ เพราะว่าทุนมันก็ช่างจะน่ารักซะเหลือเกินไปเบ็ดแปดแล้วนะ ขอไหลกรุบกรุบไปก่อน กุ๊บกิบอะกุ๊บกิบเขาจะเข้ามากุ๊บกิบไหมวิ วยดิวายไปวายไปวายล็อกวายล็อกเหลืออีกวิหสามแถวสามแถวเน้นๆครับอ้าวต่อเนื่องไปดิต่อเนื่องไปดิสเก็ตเตอร์ต่อเนื่องไปดิต่อเตะต่อต่อวายโอ้ยสเก็ตเตอร์มาเถอะได้โปรดขอร้องขอร้องแหละโอ้โหไม่มา าบอกขอไปเป็นสิบโอเคสวยเข้าล็อกเข้าแก๊บกี้ เอาเป็นวายล็อกสามแถวว้าอีกทีว้าอีกทีว้าว้าว้าว้าว้าว้าวมันเที่ยวอ่ะแม่อยากเล่นเบ็ดยี่มากเลย โอเคสวยต่อไปคิวไหม โอเคสวยต่อไปอะไรจ๊ะตายแล้วตายแล้ววิสเก็ตเตอร์ต้องลงแล้วจังหวะนี้นะเบ็ดนี้นะสเก็ตเตอร์มาสเก็ตเตอร์สเก็ตดักสเก็ตดูดสเก็ตอืออืออือจะไปรัวอะไรได้แค่มันมาอีกแล้ว วันนี้ขายดีจัดเลยนะตลาดน้ำวันนี้ตลาดน้ำขายดีบ้า ไปสิบสองหมุนสิบสองหมุนของฟรีนะสองฟรีโอเคสวยขอบทอง วายล็อกวายล็อกสามตัว สองอันอีกทีหนึ่งวิวายไกลไปเลยอันนั้น โอ้ยยังถึงเว้ยเฮ้ย เอาดิ ว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าว ต่อเนื่องไปดี ต่อเนื่องไปดีไอ้ยะวาย อย่าเน่าวาย ให้มาให้มาแผงเดียวเองเหรอ อืมโอเคยังได้อยู่ โอ้โหให้มาแผงเดียวจริงๆเออ อีกนิดนึงไออีกหน่อยนึง ว้า อีกนิดนึงโอเค มาหน่อยโถเอ ีหนังกรอบโอ้โหสำหรับฟีเจอร์ก็ถือว่า โอเคอยู่นะทุกคนไปเบ็ด ห้าสิบเลย โมโหหกสิบได้ไหมเนี่ยแม่มันเขี้ยวเหิมกระเริมไงรู้สึกว่าเหิมกระเริมเป็นไร โอเคมะนาวอุ้ยสวย ผักกาดเอา้า มันต้องอย่างนั้นสิไอ้หนู มันต้องอย่างนั้นอยู่แล้วดอกนี้โคตรสวยแม่มันมันเที่ยวอะเนาะมันรู้สึกว่าคิวโอเค เอก็ได้มะอุ้ย คิวมะโอ้โหดูโอ้ยแสบคอเลย มันเคี่ยวขอไปเบ็ดร้อยเลยแล้วกัน โอเค ต่อไปเนื้อต่อไปเนื้อต่อไปเนื้อต่อไปเนื้อวายวายมาเก่งมากเลยนะเกมนี้นะว้าไม่เก็บไม่มาว้ามันมันเคี่ยวนะทุกคนอืมเบ็ดนี้แหละโอเคสวยอยู่ประกาศไหมอ้าวได้ดีได้ดีได้ดีได้ดีวาย่วยช่วย่วย่วย ช่วยช่วยช่วยช่วยสองแถวเป็นยังไงผักกาดมาซอยหนึ่งว้าวผักกาดมาอีกโอ้ยดูไอ้มันหล่นดิดเพื่อนๆว่ายมันหล่นดูไอ้ดูไอ้ดูไอ้ดูไอ้ดูไอ้โอ้ยสำหรับตลาดน้ำนี่นะเกมนานแล้วเหมือนกันนะสำหรับเกมนี้นะช่วงนี้รู้สึกว่าอยากจะเล่นแต่เกมเก่าๆนะไม่รู้เป็นอะไรนะ รู้สึกว่าเกมใหม่มันเน่าอ่ะ เออก็เลยอยากมาจัดเกมเก่าให้เพื่อนๆดูนะ จะย้อนวัยกันหน่อยนะเพื่อนๆนะอ่ะสำหรับวันนี้ก็พอกันแต่เพียงเท่านี้นะจ๊ะ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ สวัสดีแฮ